พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนกิจกรรมเด่นไม่ควรพลาดในงาน Thailand Tech Show 2020 กระแส New Normal ไม่เพียงเปลี่ยนการใช้ชีวิต แต่ยังทำให้เกิดแนวโน้มการลงทุนใหม่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทำน้อยแต่ได้มากเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หากคุณกำลังเกาะติดเทรนด์นี้ พบกันได้ในงาน Thailand Tech Show 2020 ครับ วทชเชิญร่วมงาน Thailand Tech Show 2020 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-4ธันวาคมนี้ หนึ่งในกิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาดคือ Investment Pitching หรือการพิชชิ่ง11 ผลงานเทคโนโลยี New Normal ที่พร้อมส่งต่อให้กับนักลงทุนโดยนักวิจัยไทย ตัวอย่างผลงานเช่น Hybrid Sure บริการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกษตรไทย เลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน หากคุณคือผู้ที่สนใจเทคโนโลยี New Normal พบกันได้ทาง www.nstda.or.th/thailandtechshow สนับสนุนการสร้างธุรกิจโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสวทช และหน่วยงานพันธมิตร